ที่5ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน วัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พิจารณากราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เราจะพิจารณาจุดที่ x เท่ากับ c นะคะ กราฟที่ 1 เส้นกราฟไม่มีการขัดช่วงเลย ดังนั้นจะได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะ ส่วนกราฟที่ 2 3และ 4 นั้น เส้นกราฟมีการขาดช่วงเกิดขึ้นที่จุด x เท่ากับ4ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า กราฟของฟังก์ชัน f เหล่านี้ ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะ แต่เนื่องจากว่ามีฟังก์ชันอีกหลาย ๆ ฟังก์ชันเลยนะคะที่เราไม่สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องจากกราฟได้ ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ด้วยคุณสมบัติของความต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะ ฟังก์ชัน f จะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทุกข้อนะคะข้อแรก ฟังก์ชัน f(x) นิยามที่จุด x เท่ากับ c หรือฟังก์ชัน f(x) หาค่าได้ที่ x เท่ากับ c นะคะข้อ 2 ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ต้องหาค่าได้นะคะนั่นคือ ลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับลิมิตทางขวาของฟังก์ชัน f(x) นะคะ และข้อ 3 ค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่ x เท่ากับ c ต้องมีค่าเท่ากับค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ต่อไปเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องกันนะคะ จากกราฟ y เท่ากับ f(x) เราทราบแล้วว่ากราฟนี้นะคะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c แต่ตอนนี้เราจะใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องมาตรวจสอบ โดยพิจารณากราฟประกอบด้วยนะคะข้อแรก ค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่จุด x เท่ากับ c จะมีค่าเท่ากับ l นะคะข้อที่2ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c จะมีค่าเท่ากับ l นะคะเนื่องจาก ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ l และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวามีค่าเท่ากับ l ค่าลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับค่าลิมิตทางขวาของฟังก์ชัน f(x) นะคะ ซึ่งก็คือค่า l นั่นเอง และข้อที่ 3 ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ซึ่งก็คือ l ทำให้เราสรุปได้ว่า ฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะ กราฟต่อไป กราฟ f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c คราวนี้เรามาตรวจสอบโดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องกันนะคะ ข้อแรก ค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่จุด x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l 2ข้อ2นะคะ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c หาค่าไม่ได้ เนื่องจาก ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางซ้าย มีค่าเท่ากับ l 1แต่ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวา มีค่าเท่ากับ l 2นะคะ ค่าลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับค่าลิมิตทางขวา ดังนั้นนะคะลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นี้จึงหาค่าไม่ได้ เมื่อลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นี้หาค่าไม่ได้นะคะ เราก็สรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c กราฟต่อไปนะคะ กราฟฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c นะคะ โดยพิจารณาจากข้อแรกเลย ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l ข้อ 2 ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c จะมีค่าเท่ากับ อินฟินิตี้นะคะ เนื่องจากว่า ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ อินฟินิตี้ และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวา มีค่าเท่ากับอินฟินิตี้อีกเช่นกันนะคะ เมื่อลิมิตของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับอินฟินิตี้ทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้นะคะไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c กราฟต่อไปนะคะ กราฟฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c อีกเช่นกันนะคะ โดยเราจะพิจารณาจากข้อแรกเลยนะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าเท่ากับ l 2ข้อ2นะคะ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c มีค่าเท่ากับ l 1เนื่องจากว่า ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ l 1 และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทางด้านขวา จะมีค่าเท่ากับ l1 เช่นกันนะคะ ค่าลิมิตทางซ้ายเท่ากับค่าลิมิตทางด้านขวา ซึ่งก็คือ l1 ดังนั้น ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c จึงมีค่าเท่ากับ l1 นะคะ ข้อที่3นะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c มีค่าไม่เท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ c ทำให้เราสรุปได้ว่า ฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะ เรามาดูกราฟสุดท้ายกันนะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ c หาค่าไม่ได้นะคะ หรือฟังก์ชัน f(x) ไม่นิยามที่ x เท่ากับ c เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยนะคะ ว่า ฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลังสอง ลบ25หารด้วย x ลบ5จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ 5 หรือไม่ วิธีทำนะคะ เราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้นะคะ โดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่อง ข้อแรกนะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ5 เราจะหาโดยการแทนค่า x เท่ากับ 5 ลงไปที่ฟังก์ชัน f(x) ที่โจทย์นั่นแหละนะคะ ซึ่งจะหาค่าไม่ได้ ในเมื่อค่าของฟังก์ชัน f(x) หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะที่ x เท่ากับ5นะคะ เราจึงไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติข้ออื่นต่อเลยนะคะ สรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5ตัวอย่าง 2 กำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขนะคะ คือฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 5x ยกกำลัง2บวก 1 เมื่อ x น้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับ 6 เมื่อ x เท่ากับ 1 และฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับ 8x ยกกำลัง3ลบ 2 เมื่อ x มีค่ามากกว่า 1 จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 1 หรือไม่นะคะวิธีทำ เราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้นะคะ โดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่อง พิจารณาให้สอดคล้องกับแต่ละเงื่อนไขเลยนะคะ ข้อแรก ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ 1 จะมีค่าเท่ากับ 6 ต่อมานะคะ เราจะมาพิจารณาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะคะ เนื่องจากเงื่อนไขมีทั้ง x น้อยกว่า 1 และ x มากกว่า 1 ดังนั้นนะคะ เราจึงต้องแยกพิจารณาลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางด้านขวากันนะคะ โดยที่ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้าย เราจะเลือกฟังก์ชัน f(x) จากเงื่อนไขที่ x น้อยกว่า 1 ซึ่งได้ค่าลิมิตเท่ากับ 6 ส่วนลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านขวา เราจะเลือกฟังก์ชัน f(x) จากเงื่อนไขที่ x มากกว่า 1 นะคะ ซึ่งได้ค่าลิมิตเท่ากับ 6 อีกเช่นกันนะคะ จะเห็นว่าค่าลิมิตทางซ้ายเท่ากับค่าลิมิตทางด้านขวา ดังนั้นข้อที่ 2 เราก็จะสรุปได้ว่า ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 1 จะมีค่าเท่ากับ 6 และข้อที่ 3 นะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ 1 มีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ซึ่งก็คือ 6ทำให้เราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน f(x) นี้มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 1 ค่ะ ตัวอย่าง 3 นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไข คือ ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ 5 เมื่อ x น้อยกว่า 5 และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะ ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ ax ลบ 15 เมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้หาค่า a นะคะที่ทำให้ฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 5 วิธีทำนะคะเราจะตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f นี้ โดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่อง อย่าลืมพิจารณาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะข้อแรก ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ 5 จะมีค่าเท่ากับ 5a ลบ 15 นะคะ ข้อ 2 พิจารณาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 ซึ่งจะต้องหาค่าได้นะคะ นั่นคือ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 ทางด้านซ้าย จะต้องมีค่าเท่ากับ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 ทางด้านขวานะคะ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 ทางด้านซ้าย เราจะเลือกเงื่อนไข x น้อยกว่า 5 นะคะ และลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 ทางด้านขวา เราจะเลือกเงื่อนไข x มากกว่าหรือเท่ากับ 5 นะคะ ซึ่งจะได้ค่าเป็น 20 เท่ากับ 5a ลบ15 นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่า a ออกมานะคะ เราจะได้ a ออกมาคือ7และข้อที่ 3 นะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับ 5 จะต้องเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ 5 นะคะ นั่นก็คือ 5a ลบ15เท่ากับ 20 เราจะได้ a ออกมาคือมีค่าเท่ากับ 7 นะคะ สรุปว่าฟังก์ชัน f(x) นี้จะมีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 5 เมื่อค่า a ของเราคือ 7 ค่ะ ตัวอย่างที่ 4 นะคะ กำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ 3x ลบ 4 หารด้วย x บวก 1 เมื่อ x น้อยกว่าลบ 1 และฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ kx ยกกำลังสองลบ 2x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1จงหาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชัน f(x) มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1นะคะ วิธีทำ เราจะใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องมาตรวจสอบนะคะ ข้อแรกเลย ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับลบ1 จะมีค่าเท่ากับ k บวก2 ข้อ2นะคะ พิจารณาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านซ้าย เราจะเลือกฟังก์ชัน f(x) ที่มีเงื่อนไขคือ x น้อยกว่าลบ1นะคะ เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไป ทำให้คำตอบอยู่ในรูปของ0ส่วน์ซึ่งยังตอบไม่ได้ในตอนนี้นะคะ จึงต้องมีการจัดรูปมาใหม่ จะเห็นว่า x บวก1สามารถตัดกับ x บวก1ได้นะคะ เราจะได้เป็นลิมิตของ x ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับลบ5 ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ทางด้านขวานะคะ เราจะเลือกฟังก์ชัน f(x) ที่มีเงื่อนไขคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นะคะ เมื่อแทนค่าลิมิตลงไปจะได้เท่ากับ k บวก 2 ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ทางซ้าย ต้องเท่ากับ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ทางด้านขวา นะคะ เราจะได้ลบ 5 เท่ากับ k บวก2 หาค่า k ออกมา ก็จะได้ k เท่ากับลบ 7 และข้อ 3 นะคะ ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับลบ 1 เราจะแทนค่า k เท่ากับลบ 7 ลงไป นะคะ จะได้ค่าของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่ากับลบ 1 มีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ซึ่งเท่ากับลบ5 สรุปได้ว่าค่า k เท่ากับลบ7นะคะจึงจะทำให้ฟังก์ชัน f(x) นี้มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1บทสรุปนะคะได้ศึกษาและวิเคราะห์ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่ะ